สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสักดินะครับ วันนี้ก็มาเล่นกันต่อนะครับกับเกมพรอมซ s สบี้ฮีโร่นะครับ วันนี้ผมก็เก็บเพชรได้ 1,000 แล้วนะ ผมก็จะเปิดแพ็กนะครับเกับพรีเมียมแพ็คนะ ผมจะเปิดพมียมแพ็ p หนึ1,000นะ แน่นอนนะว่ามันต้องได้ตัวดีๆ สักตัวนะครับ เราต้องมาลองกันนะครับ ผมก็เก็บมา วิธีการเก็บนะครับก็ง่าย ๆ นะครับ ก็เราก็เข้าไปตรงนี้ใช่ปะ่ะ เราเข้าไป watch ad นะครับ ก็คือดูโฆษณาไปเรื่อยๆ นะครับ ดูไปเรื่อยๆนะวันหนึ่งดูได้ประมาณ 200นี่แหละนะครับ 200 เพจนะครับ 2 20 ครั้งนะครับ 200 เพจนี่แหละครับ ประมาณนะครับ แต่จริงมันได้มากกว่านั้นนิดนึงนะครับ ประมาณ 20กว่านะครับ ก็ประมาณ 3 4 5 วันนะครับ ก็จะได้ด่านหนึ่งเอ้ย ก็จะได้1,000นะครับเราก็เปิดนะครับเรา มาลุ้นกันนะว่าจะได้อะไรนะดู โอเค ถูกต้องแล้วนะครับ เสียง ประมาณนี้นะครับ 11แพ็คนะครับ อ๋อ นะครับ เปิดเลยนะครับ มันก็จะฟึดจึดจึดจึดจึดจึดเลยนะครับ เยอะมากนะครับ คอมมอนมาครับ ได้ตัวใหม่ เริ่มได้ตัวใหม่แล้วนะครับการดูนะครับพรีเมียมอันคอมมอนเนี่ยมันจะเป็นตัวกรอบสีเงินเงินอย่างเงี้ยแหละนะครับ เป็นตัวที่ดีนะ เป็นตัวที่ดี โอ้ ได้ตัวใหม่เยอะเลยนะครับช่วงนี้นะครับสล้วหลังจากนั้น ผมก็จะไปเล่นด่าน12 นะบอกว่าจะผ่านนะครับ โดยไม่ยากนะครับ นะเริ่มได้พรีเมียมแรมาแล้วนะครับ พรีเมียมแรนะครับ มาตัวไม้ ตัวนั้นคือตัวอะไร ตัวไม้สองตัวนะครับซูเปอร์แรนะครับ มา เย่เย่ซูเปอร์แรสีม่วงนะครับเลเจนดารี่ yes ตัวอะไร ละคังนะครับมา นะครับ โอเคเลยแบบนี้ เรื่อยๆนะครับ เรานะเรื่อยๆนะครับเราโอเคนะครับฮู้เดี๋ยวไปดูกันก่อนนะครับ ต้องดูเจเเนอรี่แน่นอนนะทำอะไรได้นะครับ make three random in random lane ครับ อ่า ตัวนี้เป็นตัวที่ตีประมาณห้าหกนี่แหละนะครับ ตัวนี้นะจำไม่ผิดนะ ก็เยอะค่อนข้างจะเยอะนะครับอืม เอาเป็นชุดนะครับ ทีมอัพนะครับนัดตัวนี้นะครับดีมากนะถ้าสมมุติโดนตีนะครับศัตรูก็จะโดน2ดาเมจนะศัตรูฮีโร่นะ โดน2ดาเมจดีมากตัวนี้จริงเอาดูตัวนี้ก่อนสเปชดาเมจนะครับ สายฟ้าตัวสายฟ้านี่เองไอตัวพวกนี้ผมชอบนะมันใช้น้อยไงใช้น้อยมากนะดูดิอีกตัวหนึ่งที่ผมกำลังดูอยู่คือตัวนี้นะครับ ตีได้นะครับ แถมยังเก็บแถมยังได้เอ่อพาทิติกนะครับ ดีมากนะตัวนี้นะครับ โอเคนะปะเดี๋ยวไปเล่นกันต่อนะครับดาสิบสองเดี๋ยวลุยกันครับเราดาสิบสองของมิชชั่นนะครับโอเคอ่าผมไปนี่ก่อนนะครับ ก็เล่นไปเรื่อยแหละนะครับ ไม่รู้จะยากจะง่ายอย่างไรนะครับแต่ก็เล่นไปเรื่อยๆแหละนะครับโอเคผมก็เอาตัวนี้ตัวธรรมดาเนี้ยออกมาไปให้หมดนะครับ รู้สึกว่าไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะครับ ตัวธรรมดา นี่ตัวไหนตัวธรรมดาตัวนี้ครับไปนะตัวนี้เอาไปตัวนึงโอเคตัวนี้เข้านะครับ แอดเข้าไป ตัวนี้ตัวทำอะไรได้ตัวนี้โอ้แต่มันใช้เยอะมาก แอนติฮีโร่ห้าโอ้เยอะมาก โอเค โอเค หมดแล้วเหรอไม่แค่นี้เหรอตรงนี้ทำอะไรได้ ดูดิโอ้ตัวนี้ไม่ค่อยชอบเลยนะครับ กว่าจะถึงหกนะรก็ใช้เวลานานหน่อยโอ้นี่ดี ระเบิดศัตรูนี่ทำอะไรได้ดาเมจห้าดาเมจตัวนี้ใส่เข้าไปแล้วกันนะครับ ตัวนี้ทำอะไรได้ สองดาเมจเหลืออีกสามตัวเอาตัวไหนดีนะครับ เออเอาตัวนี้ตีทะลุครับชอบใช้นะครับเอาเข้าไปครับ ตัวเทพๆเอาเข้าไปให้หมดแล้วนะครับ จริงๆ ประมาณนี้แหละครับ อ่ะลุยละ เราเมก็ยังเล่นโซล่าแฟร์นะครับโซล่าแฟร์นี่เล่นสนุกนะครับ ไปด่านต่อไปนะครับด่านที่สสิบองนะครับไปลุยง่ายสู้ด่านนะ น่าจะไม่ยากมากนะครับสำหรับด่านนี้นะครับอืมโอ้แม่เจ้า มีแต่อันใช้เยอะทั้งนั้นนะครับนี่ทำอะไรได้ ืมก็ดีอยู่แต่ว่าไม่โอ้ยโอ้แม่เจ้า เออ มีสักมีอันนี้ค่อยดีหน่อยนะครับทำดาเมจศัตรูนะแถมทุกๆ ทุกๆเอ่อเทิร์นนะเราจะได้หนึ่งหนึ่งบวกนะครับนี่แล้วกันนะครับ คือมันเป็นท่าไม้ตายนะของตัวนี้นะครับโซลาแฟร์นะดีมากครับ โอเคเยี่ยมมากนะครับ ได้แอนตี้ฮีโร่มาตัวหนึ่งนะจัดการใส่แอนตี้ฮีโร่ซะก่อนนะครับตีห้านะครับ สบายสบายเลยนะครับตุ้มตีห้านะครับสบายสบายเลยนะครับ นี่ทำอะไรได้ดูดาเมจทำลายศัตรูที่พลัง น้อยกว่าสามนะครับ โอเคโอ้โหรู้ละอ่ะไปจัดไปแน่จริงมานะครับ แน่จริงมา เรามีแอนตี้ฮีโร่นะครับ เฮ้ย ซอมบี้ให้ในเกรฟสโตนอืม แล้วมันจะไปซ่อนในนั้นทำไมนะครับ โอ้ โอเค แน่นอนนะเราจะต้องทำลายมันนะตัวนี้นะปูมเรียบร้อยโอเคนะไม่ต้องมีอะไรมากแค่นี้แหละนะครับ เทินนี้นะครับ ปูตีทีละห้านับ้าจริงแรงมากนะโอ้โห แบบนี้แป๊บเดียวชนะแน่เลยทำดาเมจใส่มันนะตอนนี้ปูมนอนครับอ่าสี่ตึงตึงตึงตีมันให้เสียวๆแล้วก็ตายจากไป เด็กๆครับพี่ ตุ้มตามโอชนะนะครับไม่ยากเลยครับด้านนี้นะครับตึ้นตึ้นตึ้นเรียบร้อยนะครับคาบูมเรียบร้อยนะอ่าตันวินแล้วนะครับเราคูณห้านะครับช่วงนี้ไม่รู้จะถึงเมื่อไหร่นะ โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ชนะไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ไม่ยากมากเลยนะ ได้เลยโอเคนะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากจริงๆนะที่ชมนะครับ ก็เจอมาไหนไปตรงหน้านะครับกับผมกระเดติสันนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นด่านต่อไปนะครับ เมื่อกี้ด่านเมื่อกี้เจอตัวอะไรวะลืมดูนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับในวิดีโอหน้านะครับแอนไอซีโอเกนครับร์เน็กซ์วิดีโอเหมือนเดิมนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเพื่อนๆ